สวัสดีครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับ ของการใช้ Android Interface กับ Fio นะครับ คราวนี้เราจะใช้ Fio สร้างข้อมูลขึ้นมา แล้วส่งมาให้ Android นะครับ โดยเราจะมีข้อมูล 3 ชนิด อันแรกจะเป็น Analog นะครับ อันที่ 2 เป็น Function Generator อ่ะ ก่อนอื่น เราเปลี่ยน Fio ให้เป็นโปรแกรมโหมดก่อนนะครับ เตรียมที่จะรับโปรแกรมใหม่ลงไป แล้วเราก็กลับไปที่ MATLAB เปิดโปรแกรมนะครับโมเดลสำหรับตัวอย่างที่ 2 ขึ้นมา ในนี้นะครับมีอธิบายไว้แล้วอยู่ในวิกิที่ f i l b o a r d c o m นะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการอัปเดต 2 ครั้งนะครับ กล่องแรกนะครับที่ส่งข้อมูลชุดที่ 1เนี่ยเป็นการส่งข้อมูลอนาล็อกนะครับ มาจากขา C3 นะครับ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับ potentiometer นะครับ ทีนี้มันจะรับค่ามาตั้งแต่ 0 ถึง 3.3 โวลต์ครับ ผมก็จะมาเข้ากล่องนี้ครับ เป็นอัลกอริทึมง่ายๆ ซึ่งรับค่าโวลต์มานะครับ แล้วก็สั่งให้คูณ 3 นะครับ ก็จะกลายเป็น 0 ถึง 9.9 นะครับ โดยประมาณ เสร็จแล้ว นั่นคือข้อมูลชุดที่1นนะครับ แล้วส่งเข้าไปที่ target UART send นะครับ เพื่อจะส่งไปให้ Bluetooth module ข้อมูลชุดที่ 2 ครับ เป็นฟังก์ชัน generator นะครับ ในที่นี้จะเป็น sine wave generator นะครับ โดยที่เรามีการใส่ amplitude ไว้เท่ากับ 5 นะครับฟังก์ชันก็มาจากข้างบนตรงนี้นะครับ แล้วก็ไม่มี bias นะครับ โดยให้ period เท่ากับ 0.5 นะครับ ค่าที่ 2 นะครับ ค่าที่ 3 ก็เป็นฟังก์ชันเจนอเรเตอร์เหมือนกัน แต่เป็นไซเวฟที่มีความถี่มากกว่านะครับ เมื่อเราอัปเดต2ครั้งเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการบิลนะครับ เพื่อจะอัปโหลดตัวโปรแกรมลงไปบนบอร์ดฟิโอของเรานะครับ ระหว่างนี้ MATLAB จะทำการ compile นะครับบล็อกเซตที่เราทำไว้ในกล่องนะครับ เพื่อให้กลายเป็น C code นะครับ แล้ว ก็ compile ต่อ นะครับ ให้เป็นโค้ดที่ชิปเซตนี้เข้าใจนะครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับ อ่ะ เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คืออัปโหลดลงไปบนตัวบอร์ดฟิโอแล้วมีไฟกระพริบให้เห็นนะครับ เสร็จแล้วครับ ตอนนี้บอร์ดฟิโอของเราพร้อมที่จะเจเนเรตค่า 2 ค่า และพร้อมที่จะรับอนาล็อกได้ 1 ค่า เปลี่ยนให้เป็นรันโหมดครับ แล้วก็รีเซ็ต1ทีตอนนี้บอร์ดก็จะรันแล้วครับ มีการส่งค่ามาที่บลูทูธแล้ว กลับมาดูโปรแกรมของเรานิดนึงนะครับ เรากำลังจะส่งข้อมูลจาก FIO มาที่ Android เพราะงั้นโปรแกรมของเราต้องพร้อมที่จะรับข้อมูลด้วยนะครับ ครับ ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นการส่งค่า Analog นะครับ จาก potentiometer มาที่ C3 นะครับ แล้วรับจาก C3 เข้ามานะครับ คูณด้วย 3.0 ให้เป็น 3 เท่า นะครับนะตรงนี้คือตรงที่ potentiometer ของเรานะครับ เราจะต้องต่อสายนะครับ ซึ่งเชื่อม potentiometer นะครับ ซึ่งเป็นค่า variable resistance นั่นเองนะครับ เข้ากับขา C3 นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการใช้ไขควงในการปรับแต่ง ตัว variable resistance ตัวนี้นะครับ เพื่อให้มีค่ากระแสที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตั้งแต่0ถึง3.3โวลต์นะครับ ส่วนขาที่จะส่งข้อมูลนะครับเป็นขา A 9นะครับบนบอร์ดฟิโอและขาที่รับข้อมูลบนบลูทูธโมดูลก็คือขา 18 นะครับ ตามแผนผังในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟิโอจะเจเนเรตค่า และส่งมาให้บลูทูธโมดูล เพื่อที่จะยิง Wireless Data มาให้โทรศัพท์ Android ของเรานะครับ ใช้แอปพลิเคชันตัวเดิมนะครับ ที่เราได้สร้างไว้แล้วจาก Eclipse นะครับ ก่อนอื่นเราขอกลับไปเปิดโปรแกรม โหมด ก่อนครับ เพราะว่าเรายังไม่ต้องการส่งตอนนี้นะครับ เราจะทำการ connect ครับเพราะว่าตอนนี้ Bluetooth โมดูลเรากระพริบอยู่นะครับเราจะ connect มือถือของเรากับ Bluetooth โมดูลนะครับอ่ะ connect ได้แล้วนะครับ ตอนนี้ที่โมดูลไฟจะไม่กระพริบแล้วนะครับโอเคพร้อมที่จะส่งข้อมูลครับเราก็ใช้แอปพลิเคชันใน Android ของเราเนี่ยนะครับ ปรับให้ไปอยู่ในโหมดที่พร้อมรับข้อมูลครับ start receiving นะครับ ตอนนี้เราพร้อมรับข้อมูลแล้วครับ ไม่ว่าข้อมูลส่งมานะครับ เป็นดับเบิลสามค่าก็จะถูกพลอตบนสกรีนทันทีอ่ะเราก็จะเริ่มรันที่ FIO ครับนะครับกดรีเซ็ตหนึ่งที ก็จะมีค่าส่งมาทันทีเลยครับนะครับ อันนี้เป็นค่าที่มาจากบลูทูธโมดูลซึ่งส่งสัญญาณบลูทูธมานะครับในลักษณะ UART เราได้เขียนโปรแกรมนะครับ รองรับเอาไว้แล้วนะครับให้มีการเช็ค header นะครับ 7e 7e และมีการเช็ค ending 0303 ด้วยนะครับ ผมจะทำการปรับ potentiometer ตัวนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นค่า value ค่าแรกนะครับที่ส่งไปให้ Android Phone ของเรานะครับเมื่อผมปรับลดมันก็จะลด เมื่อผมปรับเพิ่มมันก็จะเพิ่มนะครับเป็นเส้นสีแดงบนหน้าจอ Android Screen ของเรานะครับนะครับ ปรับได้จาก potentiometer โดยใช้ไขควงอันเล็ก ๆ อันนี้นะครับ ส่วนค่าที่ 2 เป็นค่าที่ generate มาจากฟิโอครับ เป็น sine wave ลูกใหญ่นะครับ และค่าที่ 3 สีน้ำเงินนะครับ เป็น sine wave ลูกเล็กนะครับ ที่มีความถี่มากขึ้นนะครับ เราจะเอาอันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ กรณีที่เราใช้วอตฟิโอของเราเชื่อมต่อกับเซนเซอร์นะครับ วัดค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วเรามามอนิเตอร์ค่าผ่านทาง Android Phone นะครับ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f e o b o s s c o m นะครับ ขอบคุณมากครับ